รักเงาของเราก็คือลูกทุ่งแับเปิดบ้านนอกลองแบบลูกทุ่ง เอื้อนให้เพราะให้นุ่มเด็กบ้านนอกเธอคงไม่ยุ่งเธอชอบผู้บ่าวเมืองกรุงแับเปิดบ้านนอกลองแบบลูกทุ่ง เอื้อนให้เพราะให้นุ่มเด็กบ้านนอกเธอคงไม่ยุ่งเธอชอบผู้บ่าวเมืองกรุงผมจะส่งโจนเธอจะรับได้ไหม บอกตรงๆว่าผมหนาไม่ร้ายก็เราเซอร์เซอร์รุดเครื่อง ะมีใจก็มาเลย สอนท้ายแต่ว่าตอนนี้ฉันก็มีแค่นี้ อนาคตต้องมีตังใช้นี่โปรดเธอลอง ฟังฉันหน่อยสิว่าคิดอยู่เบบี้เป็นคนใต้แบบว่าชัดเจน ไม่ได้ก้าวร้าวคงไม่ใช่นักเลงแต่ใครจะจีบเธอเดี๋ยวผมจะสัตว์เอง เอาเลขบัญชีมา บอกเลยว่า พร้อมเปย์พร้อมเปย์มาโยกย้ายกันตายแสงจันทร์และบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมไม่โชคได้ก็เธอมีฉัน เปิดบ้านนอกลงแบบลูกทุ่งเอื้อให้พให้นุ่ม เด็กบ้านนอกเธอคงไม่ยุ่งเธอชอบูบาเมืองกรุงเปิดบ้านนอกลงแบบลูกทุ่งเอื้อให้พให้นุ่มเด็กบ้านนอกเธอคงไม่ยุ่งเธอชอบูบาเมืองกรุงไม่มีองเสื้อผ้าแบรนด์เนมเป็นคนธรรมดาาเข้ามาาดเอวเธอไม่ได้จีบเธอบอกเลยฉันพลาดเอง คิดสูตรสมการแบบว่าขาดคะแนนบอกให้รู้ ่ชอบพูดท้องแดงท้องแดงว่าท้องแดง ชอบเธอนั้นเนียนแล้วคอยเป็นเล็กบ้านบ้านแต่เธอว่ารักจริง ถ้าฉันพูดเธอได้เอาปืนมายิง ฉันให้แต่ชนะไม่จำเป็นต้องเขาชิง ถ้าอยากจะปะทะกับมาเลยเดี๋ยวเบบี้มาโยกย้ายกันตายแสงจันทร์และบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมไม่โชคได้ถ้าเธอมีฉันลัดเปิดบ้านน้องลอง 大门。